ตำรวจคุณตำรวจ ขวดตำรวย ผลงานเยอะเหลือเกินนะช่วงหลังเนี่ยฮะล่าสุดก็แบบสุดๆไปเลยนะ แต่ว่าสงสัยจะได้ยศแหละ แต่คงไม่เท่าฟูฟูอ่ะอืไอ้เหี้ยสันดานพวกมึงเนี่ยนะ แดงเชือกเต็มถนนนะกลิ่นเลือดแม่งขาว จัดสถานการณ์มันชัดเจนว่ามึงเป็นเดนในร่างสัตว์ กระทืบแพทย์อาสารมันลบคาตีนคาหมัดเขาบอกว่านายสั่งมาให้ออกมาล่าเหมือนกับสัตว์ไหนใครบอกตำรวจดีตรงไหนมีให้กูนับหมดเวลาปิดทองหลังพระประกาศตัวให้มันชัดตะกล้าจริงก็ออกมาไม่ต้องหลบอยู่ในมุมอับเผื่อคนแก่ที่ดักในเสรีภาพได้นอนตายตาหลับ กูเห็นก็มีแต่พวกบ้าอุดมการฆ่าคนตายไม่สำนึกผิดเพราะติดในสันดาน ปากบอกว่ารักชาติแต่ยังติดวิถีโบราณประเทือนกว่านี้อีกหน่อยกูว่าคงตัดหัวเสียบประจานใครประนามหมิ่นด่าก็หาว่ากูนะช่างชาติเมื่อคืนใครยิง คนประชาชนเขารับทราบคงมีแต่สลิมที่ไม่เห็นไม่รับทราบถ้ามีใครถามให้ต่อเข้าไปว่าเสื้อเหลืองน่ารักชาติ ใครชูสามนิ้วก็ชาร์จใส่จะจับกลุ่มใส่โซ่คุมขังยัดก็หามาชุมนุม ลงโทษสถานหนักแค่อย่าไปยิงให้ตัวพรุนตำเยี่ยอะไรก็ได้ประชาชนไม่มีบุญคุณ ิวอาหารหมากันปะพี่ตำรวจ ใครคิดจะอ้าปากก็ขาดหน้าผากร้อยสิบสองนายบอกว่าเสร็จงานเตรียมตัวเลี้ยงฉลองแค่ทำตามนายสั่งแลกเพชรดีกรีกลิ่นหอมทิ้งว่าเป็นคนได้เวลาคืนนี้เอาไปเห่าไปหอน เบื่อฟังพวกมึงแสกใครสอนใครสั่งให้มึงกระทืบคนคนไทยเป็นแค่ม็อบแต่พวกมึงแฝงมาก่อจาราจนมึงสร้างสถานการณ์โกลาหลในพวกกูดูต่ำตบฟักอยู่ไอพวกขี้ข่าบันเด็ดการในพวกสว่าเด่นคนจบจากนี้ไประวังไม่มีที่ให้ยืนสวรรค์ไม่ลงโทษมีแต่พวกกูที่รอเอาคืนพวกกูมีแค่ตัวเปล่าจะเอาอะไรไปสู้กระบอกปืนตำรวจได้ตั้งวิรกรรมที่ลูกหลานไม่มีวันลืม ทำอะไรไว้ มึงเตรียมชดใช้กันหรือยัง ถ้าคิดไว้ดีแล้วก็อย่ามาขอโทษ กันทีหลังกูเห็นยังสมัครกันทุกปีไปเป็นนับหมื่นนับพัน ถ้าคุณมันไม่มีเบี้ยมาถึงวันนั้นคงรู้แดงร่นดำกันเนี่ยพวกมึงกันอยู่อย่างนี้ไอสัตว์ อยากจะเป็นกันนักหนาไอเฮียไม่เคยดูความเป็นจริงเลยสัตว์ว่ามันเกิดเฮียอะไรขึ้นบ้าง สมัครไปดีเฮียไปเป็นเบี้ยมันสั่งสุดท้ายเป็นยังไงสัตว์ก็มายิงพวกคนกันเองเนี่ย สบายใจกันใช่ไสัตว์ มีปลอกคอไอ้เหี้ย มีนายอ่ะ ก็เป็นได้แค่หมาเลยวะ